พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สเต็มศึกษา สำหรับเครือข่าย รักป่าบาลา การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในท้องถิ่น โดยเน้นเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัวใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นเชื่อมโยงโจทย์ปัญหากับวิถีชีวิต นอกจากจะช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่ทั้งครูและนักเรียนแล้ว เรายังได้องค์ความรู้ใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาในท้องถิ่นด้วยนะครับ สวทช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์สเต็มศึกษาสำหรับเครือข่ายรักป่า บาลา จังหวัดนาราธิวาส โดยได้ร่วมกับครูแกนนำ เครือข่าย รักป่าบาลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สนุกคิดวิทย์สเต็ม เพื่อสร้างต้นแบบห้องเรียนคุณภาพ เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น จัดสถานการณ์การเรียนการสอน ให้นักเรียนค้นพบคำตอบจากโจทย์ปัญหา ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน และสนับสนุนครู ก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยร่วมเป็นวิทยากร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ ร่วมสร้างนักเรียนแกนนำกลุ่มเครือข่าย รักป่า